แล้วยังไงต่อเอมาสวยงามครับผม แล้วยังไงแล้วยังไงได้เคมาหืมได้เอมาครับผมกับบินบัตนะฮะโอ้โหสองพันสี่ได้เคเข้าไปต่อนะครับผมได้เป็นวายมาครับผม แล้วยังไงต่อเออโหได้เคคิวมากับอะไรมองไม่ทันนะครับผมโอ้โหบินบัตเข้าไปต่อนะครับผมมื่นหกโอ้โหจิมจิเข้าไปอีกโอ้โหจะไหลอะไรขนาดนั้นนะครับผมยังไหลไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ไปครับคุณก้าไปอีกพันห้านะครับผม สวยงามครับผมมาดิครับ โอ้โหสองหมื่นเจ็ดนะครับผม ไม้นี้มาดิ โคตรสวยโคตรงามโคตรอันตรายนะฮะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับพี่มีไซเคนะเองนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่สำหรับเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะฮะยูเกมซาวเกาหลีนะครับผมอ่าวันนี้พกทุนมาอยู่แค่ 800 บาทเท่านั้นนะครับผมมาไปดูเกมกันดีกว่านะฮะ เริ่มไปเบ็ด2บาทนะครับผม ไปครับผมเปิดเทอร์โบไปด้วยนะฮะ อือว้าวไป ว้าวไปออืว้าว โอ้โห เออ ได้หัวได้อะไรมาไม่รู้นะครับว่าเรียกไม่ถูกฮะ แต่กิมจิมาครับผมอ่าอันนี้หัวใยเท้ามาครับผม เป็นวายสามตัวสวยงามฮะ เดี๋ยวยังไงได้ A มากับตอกโกกีโอ้ยวายสามตัวมาอีกแล้วนะครับผม ยังไงอ่ะได้เอกับคิวเข้าไปต่อสวยงามฮะได้เจเข้าไปต่อนะครับผมจังหวะนี้ อืไหลพาเพลินไหลพาเพลิน หลายเพลินๆนะฮะได้มา263นะครับผมโอ้โหไปดิฮะผมมาโอ้โหบิมบิมบับมาดิครับผม 2,880สวยงามฮะ โอ้โห มาดิฮะค่อยๆขยับไล่เบ็ดขึ้นไปนะครับผมโอ้โหเอาที่เราไหวนะฮะ มาครับผม โอ้โหได้ตะปกีมานะครับผมเออได้คิวเข้าไปต่อนะฮะ แล้วยังไงต่อได้กิมจิเข้าไปอีกแล้วนะ ครับผมหลายโคตรเพลินหลายโคตรเพลิน ไปดิฮะ โอ้โห ไปกันต่อครับผมเบ็ดหกสิบไป เคมาสวยงามฮะ แล้วยังไงเป็นคิวมาสวยงามครับวายสามตัวอย่างนี้ หูได้หลายอย่างเลยบอกเลย โอ้โห อิ่มอร่อยเหาะเลยครับผมเจก็มาต่อเป็นเป็นวายอีกนะครับผม มานี่ฮะยังว่านี้ได้คิวกับเอเข้าไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โหวายโคตรสวยนะบอกเลยถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดนะครับผม เด็ดดวงนะฮะสวงบะทวงหรือไถนะมาดิครับผม กดซิสกัตเตอร์เลยดีกว่านะครับผม อย่าไปรอช้า ไปครับผมสิบหมุนนะครับผมมา ยังไง เออคิมจิมาครับผมสวยงามฮะไปกันต่อครับผมอยู่ที่เก้าหมุนนะครับผมอ่าคิมจิมาครับผมสวยงามฮะได้คิวเข้าไปต่อไหมอือแล้วยังไงต่อเอมาสวยงามครับผมแล้วยังไงแล้วยังไงได้เคมาอือได้เอมาครับผมจะมีบิมบัตนะฮะโอ้โหสองพันสี่ได้เคเข้าไปต่อนะครับ ผม ได้เป็นวายมาครับผม แล้วยังไงต่อเออโหได้เคคิวมากับอะไรมองไม่ทันนะครับผมโอ้โห มีบักเข้าไปต่อนะครับผมมื่นหกโอ้โหกิมจิเข้าไปอีกโอ้โหจะไหลอะไรขนาดนั้นนะครับผมยังไหลไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ไปมีครับคุณก้าไปอีกพันห้านะครับ ผมสวยงามครับผมมาดิครับโอ้โหสองหมื่นเจ็ดนะครับผมไม้นี้มาดิโคตรสวยโคตรงามโคตรอันตรายนะฮะมาดิครับผมไปครับเจ็ดหมุนสุดท้ายนะครับผมโอ้โห ไหลขนาดนี้ไหลเป็นน้ำเลยนะครับผม โอ้ยไปครับผมเอมาอีกนะฮะ แล้วยังไง มาอีกไหมโอ้โห มาฮะอยู่ที่หกหมุนนะครับผม ไปกันต่อนะฮะ ยังไงต่อ อือหือว้าวไป ไปสี่หมุนท้ายครับผม โอ้โหว้าวไป แล้วยังไงต่อ โอ้โหว้าวไปอีกฮะ มาไม่น้อยโอ้โหวายอยู่สุดท้ายเลยนะครับผม อือหือกิมจิเข้ามาสวยงามฮะ แล้วยังไง อือหือได้เจเข้าไปต่อนะครับผม เออ เข้าไป A มา E ครับผมคูณ14เข้าไปเออพันหกโอ้โหเป็นจาก A เป็น Q ได้ไหมเป็นจาก A เป็น Q ได้ไหมเมื่อกี้แม่ด้มอีก2,006นะครับผมโอ้โหงามนะไปครับผม อีกหนึ่งไม้สุดท้ายครับผม โอ้โหซุกกิมจิเมื่อกี้ เข้ามาเหมือนเทิงนะบอกเลย โอ้โห เสียดายจริงๆนะครับผมได้มาทั้งหมด30,000 แล้วกันนะครับผมตีมันทั้งทั่วนะฮะโอ้โหโคตรสวยนะครับผมบอกเลย